ถ้าเราพูดถึงอาเซียนนะครับ สิ่งสิ่งที่คิดถึงอันดับแรกคือภาษานะครับ ภาษาเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะสื่อสารกันนะครับ ซึ่งภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ทีนี้อย่างโรงเรียนเราเนี่ยครับ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับ การที่มีครูฟิลิปปินส์ครูต่างชาติและอาสาสมัครเนี่ยนะครับทำให้นักเรียนของเราเนี่ยครับ กล้านะครับที่จะเข้าหากล้าที่จะเข้าหากับชาวต่างชาติมากขึ้นนะครับอย่างแต่ก่อนเห็นชาวต่างชาติแล้ววิ่งหนีครับตอนนี้นะครับเด็กก็วิ่งเล่นกับชาวต่างชาติอะไรกันเลยนะครับใช่ไม่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวที่เชื่อแล้ว ไม่ไม่ใช่แค่เด็กๆครับรวมไปถึงกับชาวบ้านครับรวมถึงชาวบ้านใช่ครับอย่างตอนกลางวันเนี่ยอาสาสมัครกับ ทิชเชอร์ฟิลิปปินส์เขาก็จะทำงานในโรงเรียนเราครับสอนส่วนตอนเย็นจะเป็นเวลาว่างเขานะครับเขาสามารถเดินไปตลาดนัด หรือว่าจะทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านครับตอนเย็นอย่างเล่นฟุตบอลในโรงเรียนเนี่ยครับซึ่งถ้าครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านอาจจะยังพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประจำประจำทุกวันอย่างเงี้ยครับเขาจะเกิดความเคยชินแล้วเขาจะเกิดการกล้าพูดนะครับกล้าพูดมากขึ้น ชาวบ้านก็ได้ภาษาด้วยครับอย่างไปไปจ่ายตลาดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่างฝรั่งเขาถามว่าราคาเท่าไหร่เขาก็สามารถตอบได้สื่อสารได้ และที่สำคัญเลยก็คือเอเขาถ้านักเรียนมีมีศักยภาพใน ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะทำให้เขามีความพร้อม แล้วก็ศักยภาพของตัวเอง ก็จะสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่นักเรียนได้แค่ในโรงเรียนนะ บริบทรอบข้างของเรียนเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆครับ ก็บางครั้งก็มีการไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับให้เรื่องภาษาอังกฤษซึ่งก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นอาสาสมัครจากประเทศไหน ก็ถ้าเป็นอังกฤษเป็นอเมริกัน หรือว่าจะเป็นคนในอาเซียนของเราเนี่ย ถ้าเป็นณช่วงเวลานั้นก็จะเข้าไปอบรมในสำนักงานเขตให้กับเจ้าหน้าที่ในเขตหนึ่งและ2ก็บางครั้งก็ไปจัดไปอบรมไปสอน ให้กับกศนอของอำเภอค่ะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ของกศนเนี่ยเล่าสอนภาษาอังกฤษใช่ครับก็ตรงนี้ก็เราก็เลยเเห็นว่ามันน่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการเเขาเรียกว่าอะไรอะอาเซียนเนี่ยครับเป็นตัวภาษาเนี่ยสำคัญ ครับถ้าพูดถึงศูนย์อาเซียนของโรงเรียนนะครับ ก็โรงเรียนเรานะครับมีศูนย์อาเซียนอยู่นะครับค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับของภาคเหนือนะครับ ซึ่งกิจกรรมต่างๆของอาเซียนนะครับที่โรงเรียนเราได้ทำแน่นอนนะครับว่าก็คล้ายๆกับ โรงเรียนอื่นๆ ก็คือมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันอาเซียนนะครับเนาะการเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่าง ๆ ของอาเซียนนะฮะ แต่ว่าที่ของโรงเรียนของเรานะครับที่เด่นๆเลยคือการแลกเปลี่ยนนะครับ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศนะครับกับเพื่อนๆแถบอาเซียนนะครับ อย่างที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะมี นักเรียนนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับจากประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็จากประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยครับ เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเอาเด็กเราไปเรียนวัฒนธรรมของอต่างประเทศ แต่เด็กๆ ต่างประเทศก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยนะครับ นอกจากนั้นนะฮะกลุ่มอาเซียนของเรายังมีการเขาเรียกว่าให้ความรู้จัดบอร์ดต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแล้วก็ให้กับผู้ปกครองด้วยครับผม อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับของ อาเซียนครับผม ภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนครับเป็นภาษาที่ใช้คอมมิวนิเคชกันนะครับระหว่างต่างประเทศนะครับเนาะคือเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นศูนย์กลางแต่แน่นอนถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษกับเด็กไทยนะครับเด็กไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมใช้หลักการนะครับคือเล่นนะครับเล่นเล่นกับภาษาไม่เน้นการสอนในช่วงแรกๆนะครับเราจะทำให้เด็กเนี่ยสนุกกับภาษาอังกฤษ ให้ได้ก่อน 1 รักในภาษาอังกฤษก่อนก่อนที่เราจะลงอักกราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เราต้องรู้จักวิธี เช่น การใช้เพลง ใช้เกมนะครับมาดึงดูดนักเรียนให้กับให้รักภาษาอังกฤษก่อน แล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยเราต้องพูดถึงให้เด็กเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษว่า ระหว่างคนที่พูดภาษาอังกฤษได้กับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอกาสแบบไหน มันจะได้เยอะกว่ากัน ภาษาอังกฤษมีความสำคัญยังไงกับตัวนักเรียนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เวลาด้วยด้วยความที่ว่าเราเป็นครูต่างประเทศนะครับเนาะสังกัดกลุ่มสารภาษาต่างประเทศ เวลานักเรียนทักมาเราตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นคุณครูครับไปไหนเราก็ตอบไปเลยว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm going to อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับแล้วนักเรียนก็จะได้เป็นการสื่อสารตลอดเวลา นะครับแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นนักเรียนเวลาเราเจอเราปุ๊บเขาจะทักเป็นภาษาอังกฤษมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนนะครับเนาะก่อนที่เราจะปลุกฝังเรื่องอย่างอื่นนะครับผมให้เด็กรักภาษาอังกฤษก่อนครับ ถ้าพูดถึงภาษาังกฤษอะถ้าถ้าเครียดเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยชอบดังนั้นผมก็จะมีวิธีการทำให้เด็กอะ สนุกกับการสอนเหมือนกับว่า มาเรียนเหมือนจะไม่ได้อะไรเยอะแต่ก็ได้เยอะอะไรเงี้ยครับคือเราจะไม่เน้นว่าเปิดหนังสือดูกราฟมาไม่มีครับ เราจะใช้แบบว่าการเล่นหรือการยกตัวอย่างอะไรที่ใกล้ ๆกับนักเรียนหรือว่าเราถามตอบนักเรียนถ้าเราถามนักเรียนไปปุ๊บ นักเรียนอาจจะตอบภาษาอังกฤษไม่ได้ เราก็พยายามไกด์ให้เขาพูดภาษาอังกฤษให้ได้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องเด็กที่ไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษนะครับผม Okay, so in school we have we have as what Ajahn Nishapa mentioned, we have ASEAN Survival Club, wherein we focus on English language. Uh, once a week they come to study with me for an hour, and aside from the English classes they have, because they have um, English classes with math, science, because they're in English program, um, they come to me for, for um, to study English for, for conversation. Um, aside from that, we also uh, introduce Filipino language in our club because uh, that's our adopted uh, language in school. Um, and so we introduce uh, the language by using songs. We also, sometimes we watch um, video clips. Um, and yes, we also introduce them uh, dances and just to encourage them to, to speak the language. Normally, um, yes, um, students, they have a little bit of a problem when it comes to English language, but um, um, we, we, we solve the problem by um, normally when I um, have classes with them, I usually use pictures um, to let them uh, learn the vocabulary. Um, and then with pictures, we introduce vocabulary, and then after that, we I usually let them use the new vocabulary into a sentence, so that um, with the vo vocabulary, with the new vocabulary they have learned, they will be able to use it in a sentence, and then after that, they become familiar, and then it becomes um, uh, it becomes part of their stock knowledge. バイバイ